ลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนเสื้อดมกลิ่น ทราบไหมครับว่ากลิ่นกายของคนเรานั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะที่บ่งบอกตัวตนของคนเราได้ อีกทั้งยังบอกถึงความผิดปกติของร่างกายได้อีกด้วย ซึ่งปกติการตรวจวิเคราะห์เหงื่อหรือกลิ่นกาย จะต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทางโดยผู้เชี่ยวชาญ แต่ตอนนี้เรามีนวัตกรรมที่ง่าย และสะดวกกว่าเดิมแล้วนะครับ ทคโนโลยีการตรวจวัดสุขภาพแบบสวมใส่ที่มีอยู่จะตรวจวัดทางสรีรวิทยาและชีวจุลศาสตร์ยังไม่มีที่ตรวจวัดทางด้านเคมี ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้พัฒนาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เคมีบนผ้าและระบบการตรวจวัดกลิ่นแบบสวมใส่ที่ตอบสนองต่อสารประกอบอินทรีย์ระเหยประเภทแอมโมเนียไตรเอทิลอะมีนและอะซิโตนที่ปล่อยออกมาจากร่างกายของมนุษย์ ทีมวิจัยพบว่าเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เคมีบนผ้านี้ ตรวจวัดวิเคราะห์แยกแยะกลิ่นตัวอย่าง ที่ถูกขับออกมาจากร่างกาย เช่นกลิ่นปัสสาวะกลิ่นลมหายใจ กลิ่นรักแร้ได้ดี จึงนำไปทำต้นแบบเสื้อดมกลิ่น ซึ่งใช้ประเมินสภาวะสุขภาพจากกลิ่นของผู้สวมใส่ได้ โดยคนที่มีกลิ่นกายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั้นอาจมีสาเหตุจากความผิดปกติของร่างกาย เช่น ระบบการทำงานของไต นอกจากนี้ยังนำไปใช้ในการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายได้ด้วย วิจัยและพัฒนา โดยมหาวิทยาลัยมหิดลและนาโนเทคส วทชพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000